ก่อนจะใส่ข้อมูลในเอกสารก็ควรจะกำหนดหรือตั้งค่าของหน้ากระดาษก่อนนะคะ คลิกคำสั่งไฟล์ เลือกเพจเซตอัพก็จะปรากฏหน้าจอเครื่องมือตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยจะประกอบไปด้วย orientation คือการกำหนดแนวของกระดาษ portrait คือกำหนดกระดาษเป็นแนวตั้ง landscape คือกำหนดกระดาษเป็นแนวนอนนะคะ ถัดมา paper size คือการกำหนดขนาดของกระดาษ page color คือการกำหนดสีพื้นของเอกสาร margins คือการกำหนดระยะขอบของกระดาษทั้งขอบด้านบน ขอบด้านล่าง ขอบด้านซ้าย และขอบด้านขวา และเมื่อกำหนดค่าต่างๆแล้วให้คลิกปุ่มโอเค ก็จะได้หน้ากระดาษตามที่กำหนด โดยหากเราตั้งค่าหน้ากระดาษหลังจากใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบแล้ว อาจทำให้รูปแบบที่จัดไว้มีการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนเป็นลำดับแรกนะคะ